อ่ะหมดตัวเป็นหมดตัวแล้วผมผมไม่ทีเรียนนะคุณแค่สองอุ้ยเอาเติมเติมเหมือนเอะเอาเติมเลยครับเติมนี่คุณห้าทำงานคุณห้าทำงานเอาเติมเลยครับเติมเฮ้ยกำไรเฉยป่ะเฮ้ยเอาเติมเลยครับเติมเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมกักกราบ สวัสดี คุณผู้ชมที่กัะแ้กกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับผม หนุ่มนาเกลือนนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกมมาจองเวภาคหนึ่งนะผมในค่าย PG สล็อตหรือสล็อต PG สล็อต PG ล่าสุดนะครับผมคำเตือนนะครับผมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับผมก่อนที่เข้ารับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผมยัดแก่แลบเฉยอ่ะเฮ้ยแลบยังไงยังงโอ้ยก็ช่วงนี้ ก็ภาคอัจฉรมมม่วนเหมือนเดิมนะครับเด้อ อาจจะไม่มันเหมือนเดิมนะผมว่าเป็นร้อนในอ่ะดูเดะอ่ะอ่ะเห็นไหมอ่ะเป็นร้อนในนะผมโอ้โหพูดทุกคลิปเลยกูเป็นร้อนในก็กลัวเพื่อนๆเบื่อกันนะครับผม เป็นร้อนในก็อาจจะไม่มันเหมือนเดิมนะเพราะแหกปากโวยวายไม่ได้ มันเจ็บมันเจ็บหลายนะครับเพิ่มโอเคเรามาที่ทุน 200 บาทเริ่มต้นกันที่เป็น12 เลยครับผมไป โอ้โห เปิดมาสวยนะ เปิดมาสวยนะขออยากกินน้ำนะผม ไปที่สิบรอบนะ เวลากินน้ำ ว่าไม่เข้าหรอก อย่ามาหลอกอย่ามาหลอกอ้วได้ไหมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหช่องท้ายไม่เข้าทุกคน เฮ้ย เอาเติมเอาเรียงจัดเลย เอาเรียงจัดเลย เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยบุญกูไม่ทำมันรวยอะไรอ่ะโอ้บุญกูเอาเกินอ่ะแต้มบุญกูได้ถูกใช้งานเลยอ่ะจังหวะเนี้ยอืมน้ำก็หมดตายห่าแล้วร้อนไอ้ก็บ็นโอ้โหถ้าเข้าแล้วเป็นอย่างนี้อยากให้กูเข้าเลยเพี้ยนกูขอร้องละกูขอได้ใช้คูณสี่คูณห้าเขาบ้างโอ้โหไพ่ไม่ลงนะผมจะไพ่ลงเต็มเลย นั่งหมดความหวัง นั่งน้ำตาริน ข้าวปลาไม่ได้กิน โอ้โหแล้วสุดท้ายยังจะว่าวแย่จัดเลยไปกันต่อผมปล่อยมันไหลไปนะประมาที่ทุน 200 บาทนะผมตอนนี้กำไรมา150 กว่าบาทแล้วนะ โอ้โหโอ้ เกมนี้เวลาเล่นต้องใช้เวลานิดนึงนะ ผมอย่าไปยัดเบ็ดสู้มันนะเกมไม่ใช่เกมพวกฟอร์จูนออกนะผมอย่าไปยัดเบ็ดสู้มันเด็ดขาดนะ ถ้าไม่มาคือไม่มาผมอย่าไปเราต้องยอมรับในความพ่ายแพ้ได้นะเฮ้ยสองตัวละเวลาเล่นนะผมผมอยากเตือนเพื่อนๆมากเลยนะผมเวลาเล่น เรามีสิทธิ์แพ้ชนะ นะครับผมไม่ใช่ชนะอย่างเดียวนะครับ ผม ก็ต้องยอมรับด้วยนะ ผมไม่มีใครลบร้อยครั้งเราชนะร้อยครั้งหรอกครับนะ โอ้โหไอ้กูพร่ามเฉยเลย ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนะ ผมเวลาเล่นมีสติกันนะครับผมถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อย่าไปฝืนเล่นกันนะครับผม ไม่ได้คือไม่ได้ครับผมวันพรุ่งนี้เอาใหม่นะเออ ไม่ใช่แล้วเรื่องเรื่องฝากเนี่ย มีร้อยฝากร้อยไม่แนะนำเลยนะผมถ้าคุณมีตังติดตัวอยู่ร้อยอย่างเงี้ยอยากเพิ่ม เรียบร้อยอ่ะพูดต่อเลยก็ถ้ามีร้อยอยากฝากร้อยนะผมมีร้อยฝากสักสามสิบบาทก็ได้นะ เพราะว่ามันไม่ได้แปลมันผมไม่ได้การันตีหรือใครไม่มีการันตีให้คุณชนะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนอกจากคุณจะดวงดีเขาไปเล่นเวลาที่มันจ่ายให้นะ เออลืมบอกเลยคลิปนี้ มีแจกเครดิตฟรีนะครับผมอ่าเครดิตฟรีจะเป็นคำพูดนะครับผมอ่าผมจะใบ้นะ ผมจะไม่บอกนะผมแต่ผมจะใบ้เป็นคำชุดๆเลยนะ ก็แจกง่ายหน่อยนะครับผมอ่าเป็นยังไงล่ะ F I E อืมเอาสิ เอาสิมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวเออ ผมใบ้ไปแล้วนะ ผมใบ้ไปแล้วนะ ผมไม่เรียกใบ้อะเรียกบอกดีกว่า อะไรตัวคูณมีหนึ่งอ๋อหนึ่งถึงห้าไม่มีหกกับแปดนะผม อ๋อโอเคโอเคโอเคก็หยุดดูมากครับผมไป โอ้ย ตอนนี้เวลาที่เล่นเป็นเวลาตีสี่สามสิบแปดนาทีนะครับผมห้วยบักห้าขวดนี่แม่โอ้ว่าสะบัดเลยผมตอนนี้ เนี่ย ถ้ามันเป็นทรงอย่างนี้เนี่ยถ้า ไม่มั่นใจหรือยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ อย่าเล่นต่อนะผมแม่เล่นเล่นไม่แตกแล้วมาโวยวายทำไมถามกูเล่นแตกได้เล่นแตกดีจัง เอ้ากูจะไปรู้กับเขาไหม เขาเขาแบบเขาปรับเวลาแตกของเขาอ่ะแค่ผมมาเล่นถูกจังหวะแค่นั้นเอง ไม่ใช่ผมได้อย่างเดียวนะเสียก็มีนะครับผมแค่ผมไม่ได้เอาลงผมเสียผมเสียอาจจะแบบผมฝาก8บินเงี้ยเสียอาจจะสักสองชนะอาจจะสักหกอะไรอย่างงี้นะครับ ผม เป็นเรื่องปกติของการพนันนะครับ ผม อ่า วันนี้มีให้ข้อคิดนิดเล็กน้อยนะผม โอ้โห ตอนนี้จะรูปทุน เอ้ยไม่ใช่รูปทุน โดนแดกทุนอย่างนี้ดีกว่าโอ้โห ตอนนี้ฟีสปินไม่เข้า กดก็ไม่เข้านะผมถ้าเป็นเกมทรงอย่างนี้ ไม่ควรไปต่อเป็นอย่างยิ่งนะผมอ่ะมาแล้วมาแล้ว ยังไม่ได้กดคำว่าเติมเลยอะ โอเค ได้มา ได้รอบหมุนมา โอ้โหโอ้หาครัวแม่งเอ้ยมาสิแม่งเอ้ยโอ้โหไม่ไหวเด้อสูไม่ไหวเด้อสูเอาจังซี่เลยบ่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ตอนนี้ไม่เข้าฟิสปินกดก็โดนแดกนะครับผมอ่ะผมบอกแล้วผมไม่ได้จะเล่นได้เสมอไปนะผม เออกรบพิบตาลัวๆ จะได้พันไปไวๆไม่ใช่หรอกตากูแห้ง กูจ้องนานจัด เฮ้ยเฮ้ย เอาเฮ้ยว้าวเกิน อย่านะนี่ ทรงผมเสียชัดโอนไวลยเนี่ย ใครรู้จักบ้างครับผมเสียชัดโอนไวอ่า ผมนี่เหลือผมนี่หลานเขานะโธ่ทำไมเล่นไหม โอ้โหจะหมดตูดแล้วครับเพิ่มอ่ะหมดตูดเป็นหมดตูดนะผมผมไม่ซีเรียสนะทุนแค่สองอุ้ย เอาเติมเหมือนเลยเหมือนเลยเอาเติมเลยครับเพิ่มเฮ้ยคุณห้าทำงานคุณห้าทำงานเอาเติมเลยครับเพิ่มเฮ้ยกำไรเฉยป่ะเฮ้ยเอาเติมเลยครับเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอรื่องจัดอะไอไอเกลือมันเอาเรื่องจัดอะแต่จะหมดตูดนะผมกลับมา โอ้ยกำไรบึ้มเขาให้ เอาเรื่องจัดนะครับผมซูเปอร์เมกาเวนเฮ้ย จะหมดตูดนะ ผมกลับมาได้กำไรเฉยเลยนะ โอเคเลิกเลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเล่นลืมนะครับกดกระดิ่งนะ จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะผมโอเค ผมใบคลิปไอ้ผมใบไปแล้วนะครับผมเครดิตฟรีนะ ก็ไปดูไปไล่ดูกันนะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ย้ำอีกทีนะ แล้วก็ใครจะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ